女士们、先生们，你们好，欢迎来到我们的纪念品商店。你好，女士。你们想要买什么？我想买一件男士的蜡染衬衫。您呢，先生？一条蜡染的领带。 สำหรับบทเรียนที่3ตอนที่หนึ่งนี้เป็นการสนทนาระหว่างคนขายของที่ระลึก และนักท่องเที่ยวสองคนผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคน คนขายของที่ระลึกกล่าวสวัสดี นักท่องเที่ยวทั้งสองคนกล่าวสวัสดีตอบพร้อมกัน คนขายของที่ระลึกถามนักท่องเที่ยวทั้งสองว่าต้องการซื้ออะไร นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่าต้องการซื้อเสื้อบาติกสำหรับผู้ชายหนึ่งตัว นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซื้อ เน็กไทปาติกหนึ่งเส้นสำหรับประโยค女士们、先生们，你们好，欢迎来到 แปลว่า ท่านสุภาพสตรี ท่านสุภาพบุรุษพวกท่านสบายดีนะคะ ร้านขายของที่ระลึกของเรายินดีต้อนรับค่ะ สำนวน女士们先生们แปลว่าท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษคำว่า你们好แปลว่าพวกท่านสบายดีนะคะคำว่า欢迎来到แปลว่ายินดีต้อนรับสู่คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า the เป็นคำเชื่อมคำนามแสดงความเป็นเจ้าของ คำว่า纪念品แปลว่าของที่ระลึก คำว่า商店แปลว่าร้านค้าสำหรับประโยค你好女士แปลว่า สวัสดีคุณผู้หญิง สำหรับประโยค你们想要买什么แปลว่าพวกคุณต้องการซื้ออะไรคะ คำว่า你们แปลว่าพวกคุณ คำว่า想แปลว่าอยากจะคำว่า要แปลว่าต้องการ คำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า什么แปลว่าอะไรสำหรับประโยค我想买一件男士的蜡染衬衫แปลว่า ผมต้องการซื้อเสื้อบาติกหนึ่งตัว คำว่าหัว แปลว่าฉันหรือผม คำว่า想แปลว่าอยากจะ คำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า一件แปลว่าหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งอัน คำว่า男士แปลว่าผู้ชาย คำว่า的แปลว่าของคำว่า大人แปลว่าบาติก คำว่า เฉินเชันแปลว่าเสื้อเชิ้ตสำหรับประโยคเฉิงแปลว่า คุณล่ะคะ คุณผู้ชาย ในภาษาไทยอาจพูดเพียงแค่ว่าคุณล่ะคะ ก็น่าเพียงพอแล้ว คำว่า หนี แปลว่า คุณหรือท่าน คำว่า เนาะ แปลว่า ด้วย คำว่าเชี่ยเฉงแปลว่าคุณผู้ชาย สำหรับประโยค一条蜡染的领带แปลว่า เน็กไทบาติกหนึ่งเส้น คำว่า一条แปลว่าหนึ่งเส้น คำว่า蜡染แปลว่า บาติก คำว่า的แปลว่า ของ คำว่า หลิงแต่แปลว่าเนคไท